ครับสำหรับหัวข้อถัดมานะครับ เราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของอองค์ประกอบต่างๆของตัวโปรแกรม PowerPoint 2013 นะครับก็ก่อนอื่นก็ให้เราทำการเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับจากนั้นก็คลิกเลือกแม่แบบที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้ว พอเราได้แม่แบบที่เราต้องการเรียบร้อย แล้วก็กดที่ปุ่ม create เพื่อสร้างงานนำเสนอใหม่ขึ้นมา หน้าต่างของโปรแกรมนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้ แต่หน้าตาอาจจะดูทันสมัยกว่า รวมไปถึงตัวปุ่มคำสั่งต่างๆนะครับที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม โดยส่วนประกอบต่างๆในหน้าต่างโปรแกรมก็จะประกอบไปด้วยดังนี้นะครับ ก็ส่วนแรกนี้ก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมไอคอนอันนี้ก็จะ เป็นสัญลักษณ์ของตัวโปรแกรมนะครับ สามารถใช้คำสั่งย่อขยายหน้าต่างหรือว่าปิดโปรแกรมได้นะครับ ส่วนที่สอง ส่วนนี้ก็จะเรียกว่าแถบเครื่องมือด่วน หรือว่า Quick Access Toolbar นะครับ อันนี้ก็ไว้เก็บปุ่มคำสั่งด่วนที่เราเรียกใช้งานอยู่บ่อยๆ อย่างเช่นปุ่มสร้างเอกสารใหม่สร้างตัวงานใหม่ปุ่มบันทึกหรือว่าปุ่มย้อนกลับนะครับ อ่าแถบที่สามนี้ก็จะเป็นในแถบของชื่อเรื่องหรือว่าไตเติลบาร์อันนี้ก็จะแสดงรายละเอียดของชื่อแล้วก็ประเภทของไฟล์ที่กำลังใช้งานอยู่นะครับ ส่วนที่ 4 ส่วนนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมการแสดงผลของตัว Ribbon นะครับ หรือว่า Ribbon Display Option Button นะครับ ก็จะใช้ในการเปิดปิดการแสดงผลของตัว Ribbon นะครับ อ่าส่วนที่ 5 นี้ก็คือจะเป็นปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม หรือว่า Windows Control Button นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มคำสั่งที่ใช้ในการย่อขยายหรือว่าปิดหน้าต่างของโปรแกรมนะครับก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนที่ 6 ส่วนที่ 6 นี้จะเรียกว่าแท็บริบบอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แสดงกลุ่มคำสั่งที่ประกอบไปด้วยแท็บต่างๆนะครับออกมาเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ใช้งานง่ายต่อการใช้งานนะครับ ก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ ต่าง ๆ ก็อย่างเช่น Home Insert Design Transition Animation นะครับ Slide Show อะไรพวกนี้นะครับ ตัดมานะครับก็คือส่วนที่ 7 อันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างสไลด์ หรือว่าตัวทำแนวทำแนวนะครับ ก็คือจะแสดงตัวอย่างสไลด์รายละเอียดต่างๆ นะครับว่ามีกี่สไลด์ แต่ละสไลด์มีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับ ส่วนที่ 8 ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่สไลด์นะครับ อันนี้ก็ใช้สำหรับจัดการกับตัวสไลด์ หรือว่าใช้ในการออกแบบแก้ไขสไลด์ ที่เรากำลังเปิดใช้งานอยู่นะครับผ่านตัวทำแนวตะกี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนที่าส่วนที่านี้จะเป็นพื้นที่ในการจัดการรูปแบบต่างๆของวัตถุนะครับออันนี้ก็จะเป็น กลุ่มของเครื่องมือที่ใช้ในการจะการจัดการรูปแบบต่างๆของวัตถุ อย่างเช่นพวกรูปภาพข้อความภาพเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้นะครับ ก็สามารถที่จะควบคุมการทำงานได้อยู่ตรงส่วนนี้ ส่วนด้านล่างซ้ายนะครับก็เป็นส่วนที่ 10 ก็จะเป็นแถบสถานะ หรือว่า status bar นะครับก็อันนี้ก็จะแสดงสถานะของสไลด์ที่กำลังใช้งานอยู่นะครับ ว่าสไลด์ ำลังทำงานอยู่ที่สไลด์ที่เท่าไหร่นะครับ จากสไลด์ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับถัดมา ก็จะเป็นส่วนที่ 11 อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับพิมพ์บันทึกย่อในสไลด์นะครับล้วนโน้ตโน้ตแผ่นนะครับก็อันนี้ก็มีประโยชน์นะครับก็ไว้เวลาสไลด์ไหนที่เราต้องการบันทึกนะครับโน้ตย่อลงไปอ่านี่ก็ สามารถที่จะเอาไว้ดูประกอบในการนำเสนอได้นะครับ ส่วนถัดมาส่วนที่ 12 นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดโน้ตย่ออในส่วนที่ 11ตะกี้ถ้าต้องการแสดงก็คลิกหนึ่งครั้งไม่ต้องการให้แสดงก็คลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับ ตัวส่วนที่ 11 พื้นที่สำหรับพิมพ์บันทึกย่อก็จะ เปิดหรือว่าปิดการใช้งานนะครับ ตัดมา 13อันนี้ก็เป็นปุ่มคอมเมนต์นะครับ อันนี้ก็ใช้ในการคอมเมนต์เนื้อหาต่างๆนะครับ ในตัวงานนำเสนอของเรา ส่วนที่ 14 ตรงนี้ก็จะเป็นแถบม่วงสไลด์หรือว่าตัววิวชัดคัดนะครับ ก็เราสามารถที่จะเลือก รูปแบบการแสดงผลของหน้าตาสไลด์ของเราได้นะครับ ตรงนี้หรือว่าจะนำเสนอสไลด์ผ่านตัวปุ่มตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับมุมล่างขวาตรงนี้ ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับควบคุมการย่อขยายสไลด์นะครับหรือว่าตัวซูมคอนโทรลอันนี้ก็ใช้สำหรับย่อขยายหน้าจอการแสดงผลของสไลด์ที่เรากำลังทำงานอยู่นะครับ อ่านี่ก็จะเป็นส่วนประกอบหลักๆของตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 นะครับ ก็ในแต่ส่วนใช้งานยังไง เดี๋ยวเราก็จะได้เรียนในหัวข้อถัดไปนะครับ